ครับ สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาทดสอบนะฮะการลดค่าแสงของไฟฉาย LED ทั่วไปที่เป็นแบบชิปเดี่ยวนะครับ ครับ เป็นแบบชิปเดี่ยวแบบนี้นะฮะ โดยใช้เครื่องมือวัดที่เป็นลักมิเตอร์ตัวนี้นะครับ นะฮะ ตอนนี้คือผมจะทดสอบโดยที่ยังไม่ผ่านฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะ ดูซิว่าค่าแสงมันจะได้เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ผมจับเข้าไปโดยอยู่ที่ปาก บ่อตรงนี้นะฮะ จะได้แสงประมาณ4ถึง500 4 400กว่าลักนะครับ แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัว ฟิลเตอร์ ชนิดที่ 1 ลงไปนะครับนะผมจะเริ่มจากตัว ฟิลเตอร์ แสงน้อยก่อนความเข้ม จจางก่อนนะฮะสเต็ปที่หนึ่งนะครับผมใส่ไปที่ฝาครอบนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วทดสอบใหม่นะครับ ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20 20 กว่าถึง 30 นะฮะสามารถลดแสงความเข้มแสงลงไปได้ เยอะเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ดูปริมาณแสงนะครับโอเค เดี๋ยวจะเปลี่ยนชนิดที่สองนะครับ ครับจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ ตัวที่เข้มขึ้นนะครับ ครับจะมาทดสอบแผ่นฟิลเตอร์ชนิดที่สองนะฮะเหลือสิบกว่าสิบนิดๆนนะฮะประมาณสิบนะครับสสิิบบเอ็ดสิบสองผมจะเปลี่ยนชนิดที่สามนะครับ ครับตัวนี้นะครับ ครับนี่เป็นค่าแสงชนิดที่สามนะับจะเหลือประมาณหกเจ็ดแปดนะครับจะลดลงไปมากขึ้น ลองดู ความเข้มแสงนะครับจะลดลงไปเยอะมากเลยทีเดียว แล้วแต่ชนิดที่เราจะใช้นะครับ ให้เหมาะ ครับ ขอบคุณมากครับ